บริจาคร่างกาย การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา วิจัย หรือการรักษาทางการแพทย์ ในกรณีนี้ ร่างกายของผู้ตายจะกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ ให้สถาบันทางการศึกษา ได้ใช้ในการเรียนการสอน ค้นคว้าวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วย หากผู้บริจาค ได้สละร่างกายด้วยท่าทีที่ถูกต้อง กล่าวคือ บริจาคด้วยจิตคิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่น ด้วยใจรู้เท่าทันว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา ก็จะช่วยปล่อยวางความยึดติดในร่างกาย หากระลึกถึงคุณความดีอันเกิดจากการบริจาคทานครั้งนี้ก่อนตาย บุญกุศลที่ได้ทำย่อมกลายเป็นปัจจัย ช่วยให้จากไปอย่างสงบ